400จักสิบาทมันจะแตกหรือเปล่านะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเมื่อนะ มาผมเออดูโหหมุนมาตั้งนานเพิ่งจะแตกดอกแรกไอเช็ดโคกรู้สึกว่าส่งมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวะเนี่ยคือแต่ไหลอยู่แต่ไหลอยู่โอ้ยคอมโบเอาเรื่องอยู่ถือซะว่าเป็นคอมโบเก็บตัวคูณไปละกันนะเมื่อนะ เออสิบมาเต็มกรัมนีสวยงามผมโอ้โหแล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไงเออมาดิครับก็มาดิครับจังหวะนี้ฟีเดฟีไปเลยหรือเปล่าว่ายังไงโอ้โหฟีเดฟียังไม่มานะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรก้อนก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ก้อนใหญ่ก็โตไปหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทผมเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไม่มาแล้วหรือเปล่ามาหรือเปล่าแล้วไอ้สิบมันมาอีกแล้วไอ้สิบมันเข้าดีจัดกันแล้ววายมันอยู่ช่องสามอย่างนี้สวยงามแล้ววายไหลมาช่องสองก็สวยงามไปต่อผมเอาเรื่องไว้มันมาแล้วเว้ยมันเริ่มมาเลยจังหวะนี้นะเพื่อนอีกสามสเปนสุดท้าย สองสปินสุดท้ายแล้วว่ายังไง เฮ้ยสปินสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งหมดก๊อกโหลขอนิดนึงโอ้โหแก้วน้ำมาสวยงามดอกนี้เอาเรื่องอยู่ ครับผมจัดปาแม่งมาก้อนสุดท้ายพอดีนะเพื่อนนะแม่งเพิ่งมาก้อนสุดท้ายซุปเปอร์ไม่กลายไป264บาทครับผมตัวแพงตัวแพงได้อยู่ได้อยู่กำไรอยู่นะ แต่ไป498 บาทเดียวเพื่อนไปขอย้าจัดไปเบ็ดสิบเลยละกันนะครับนะ จัดฟีเจอร์แม่งเลยละกันโอ้โหแต่ไม่พอว่ะไม่พอไม่พอเบ็ดสักเจ็ดละกันนะ เจ็ดน่าจะพออยู่เปล่ารือพออยู่พออยู่ ไป ขอล้างกรามนิดนึงก่อนละกันนะครับกันนะตามสเต็ปเราตามสเต็ปเราเอ้ยนอกฟีก็ไหลอยู่นะทำมันเล่นไปนี่ขนาดนอกฟีนะครับเนี่ยมาโอ้โหนอกฟีมาดีขนาดนี้ในฟีจะขนาดไหนว่าเบ็ดเจ็ดเนี่ยเบ็ดโปรดผมเลยนะเบ็ดเจ็ดเนี่ยบอกเลย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 เออ อย่างนี้เริ่มไม่สวยแล้วโหลเริ่มไม่สวยแล้วไงเออแล้ววายช่องสามอย่างนี้สวยงามวายช่องสามนี้สวยงามดิครับต้อนใหญ่ก้อนโตอยู่แน่นอนนะดอกนี้น่าจะก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะครับนะงี่าย มาแล้ว แต่เป็น209 บาทก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่เขาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มาส่งเริ่มมาไล่สี่สปินอีก3สปินแล้วโหลอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแท้ เออ ดอกนี้ได้อยู่ครึ่งขาไปไหลๆไปดิครับไหลๆไปดิครับเอาเรื่องเว้ย ก้อนใหญ่ก้อนโตอีกก้อนหนึ่งนะจังหวะนี้ไปอีกร้อยสิบสี่บาทมา ขอยนิดนึงขอยนิดนึงจะเป็นสุดท้ายเพื่อน อย่าทำให้ผิดหวัง อย่าทำให้ผิดโอ้โหมันผิดหวังจัดเลย เช็ดคกแต่เป็นสามเก้าเก้ากูซื้อไปห้าร้อยกว่าบาท โอ้โห ลงไปเบ็ดหกแล้วกันเบ็ดหกน่าได้อยู่มา ลองดูครับผมลองดูนะแล้วสเก็ตเตอร์ห้าตัวจังหวะนี้สิบสองสปินจุกจุกไป เบทโฮไปสุดท้ายแล้วนะอย่าให้ไี่ผิดหวังนะน้องชาย อืมอะไรวะเนี่ยแล้ววายช่องสองนี้ก็สวยงามเลยครับวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วล่ะวายการตีการแต่งอย่างนี้สวยงามเลยมันต้องอย่างนี้ดีวะนี่แหละที่กูต้องการเนี่ยเช็ดโคกโอ้โหแล้ววายมาอย่างนี้บอกเลยว่าจังหนับแน่นอนนะทีเนี้ยบอกเลยว่าจังหนับแน่นอนนะครับผมแต่มึงมาอยู่ช่องสามหน่อยไม่ได้หรอวะ โอ้โหแล้ววายการันตีกันแต่แบบนี้แจมแจมแหม่มแหม่มไปเลย เอาเรื่องผมเอาดิเอาดิครับเออมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะเช็ดโคกเอ้ยฟรีในฟรีไปเลยหรือเปล่าว่ายังไงฟรีในฟรีไปเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่ไม่มาว่ะเสียดายเสียดายไม่เป็นไรแต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่นะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์ไม่กลับไป583บาทมันต้องอย่างนี้เออค่อยคุยกันได้หน่อยนะครับนะจัดไปจัดไป เออยังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่เว้ยหมับเข้าไปสองสปินสุดท้ายครับผมว่ายังไงสองสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายแล้วโอ้โหหมดกองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อนะ ดอกนี้ได้แตกไป 729 บาทนะ ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะ โอเควันนี้ผมขอพักระเบียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ ผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับนะ ถ้าใครอยากตามมาเล่นนะเพื่อน สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมย้ำว่าเมนที่ปังหมดเท่านั้นไม่มีมืออื่นใดทั้งสิ้นนะครับ เพื่อนมีโปรเมาตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ผมบายบาย สวัสดีครับ